วันนี้ผมพามาดูศูนย์ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับ อ่ามาเจอตัวผู้จัดการนะครับ สวัสดีครับคุณจิ๊บดีตอนรบค่ะรบกวนจิ๊บแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์หน่อยครับค่ะที่นี่นะคะสถาบันการบินมอธุรกิจบัณฑิตนะคะ หลัก ๆ นะคะเรามีภารกิจ3ภารกิจด้วยกันค่ะภารกิจแรกนะคะก็คือเป็นหลักสูตรเป็นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านไออาต้า ค่ะ แล้วก็เป็นหลักสูตรของ DAA เองอย่างเช่น Train the Trainer อย่างเงี้ยนะคะให้กับบุคลากรด้านการบินค่ะ นอกจากนั้นนะคะเราก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมตรงนี้เลยค่ะเครื่องช่วยฝึกบินจำลองนะคะ มีเครื่องเห็นผมเห็นคร่าวๆว่ามีเครื่องฝึกบินจำลองอยู่หลายส่วนเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดู เครื่องฝึกวินจำลองหน่อยครับภารกิจสุดท้ายลืมบอกภารกิจสุดท้ายคือเป็นสถานที่เช่าสำสำหรับกองถ่ายค่ะที่นี่ เพราะว่าเรามีเครื่องบินจริงค่ะ เครื่อง A 3 0 0แต่กร้อ600 ค่ะ เดี๋ยววันนี้เราไปดูได้ด้วยใช่เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันค่ะ ค่ะ ในส่วนของไฟซิมูเลเตอร์นะคะ หรือเครื่องช่วยฝึกบินจำลองนะคะ เรามีอยู่ทั้งหมด 2 เครื่องด้วยกัน ทั้ง 2 เครื่องเป็น Fixed Base นะคะ คือตัว Boeing 737 800 ก็คือเครื่องนี้ก็คือด้านนี้ใช่ค่ะ เป็นซิมรซิม2ของเรา แล้วก็เป็นอาคารซิมหนึ่งตรงนี้จะเป็นตัวเซสนาห้านึนงเจ็ดสองจีวันเตาสั้นค่ะ ใช่ เดี๋ยวเราไปดูตัวเซสนากันก่อนดีไหมคะ ได้ครับซึ่งที่นี่นะคะเราเปิดให้บุคคลทั่วไปเลยนะคะ ตั้งแต่อายุ 5 ขวบเป็นต้นไปเลยค่ะ สามารถมาใช้บริการได้ที่นี่ได้เลยไม่จำกัดอายุ ก็จะมีบุกมีมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำแนะนำค่ะนี่เป็นรีเซพชันของเรานะคะ่ที่นี่เรามีนักบินจริงค่ะนักบินจริงเลยจากสายการบินนะคะ จะเป็นครูฝึกบิน คอยช่วยเหลือคอยดูแลตลอดอการบินของของลูกค้าเลยค่ะตัวไฟซิมูเลเตอร์นะคะมีตัวห้องอัลฟาค่ะแล้วก็ห้องบราโวนะคะ เป็นเซซ่าหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็ 172บาโวโอเค มีวิชั่นเป็นวิชวลเป็นหน้าจอหน้าจอด้วยก็คือหน้าจอเต็มเลยค่ะ210องศานะคะตัวนี้ตัวนี้เครื่องเซสนานี้นำเข้าจากอิตาลีเลยค่ะโดยผู้ลงทุนก็คือบริษัทโดดัมซิสเต็มไทยแลนด์นะคะ จากเกาหลีนะคะเขาก็นำเข้าเครื่องนี้จากตัวแม่บริษัทแม่เลยบริษัทอ s c อิตาลีนะคะอ๋ออันนี้เครื่องจริงนะคะที่ใช้จริง เฟซหน้า 172 ค่ะในเรามีแผนที่จะทำแอปพูนกับ ทางกปทผ่ายทาเ c ทีค่ะ เพื่อให้นักบินสามารถมาใช้เรตตที่นี่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งสองเครื่องเลยค่ะที่เซนนาและโบอิ้งค่ะนี้ก็น้องๆห้าขวบแล้วก็เสริมบอกเสริมให้ให้ดู ดูฟูลออปชันเลยนะครับ แต่ว่าวันนี้เครื่องนี้ไม่ได้เปิดอยู่ แต่ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกเครื่องหนึ่งตัว Boeing 737 ซึ่งทางศูนย์ได้เปิดตัวซิมูเลเตอร์ไว้รอเราในการเยี่ยมชมอยู่แล้ว เดี๋ยวเราไปดูอีกเครื่องหนึ่งกันเลย ครับอันนี้มาอีกหนึ่งที่จะเป็น ตัวเซนหน้า172 ห้องวาโว ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ตัวเครื่องเหมกค่ะดที่ถ้าสเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะพาเข้าห้องนี้เพราะว่าตัววิวตัวมออย่างเงี้ยมันจะชัดกว่า อืมเขาก็จะสามารถมองเห็นภาพซึ่งมีมุมทั้งหมด 210 องศาสำหรับเวลาที่เราบินแล้วจะเป็นภาพเสมือนจริงโชว์ที่จอด้านด้านข้างและด้านหน้ารอบตัวเราเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นตัวอินสูเมนต์ต่างๆ ที่อยู่ในท็อกพิดด้านล่างนั้นคือตัวรัดเดอร์ใช้เท้าเหยียบเบรกนะครับ สามารถปรับได้นะคะทุกอย่างเลยค่ะ เหมือนเหมือนเครื่องจริงเลยก็คือปรับตัวน้ำหนักกล่มแล้วก็ตัวขึ้นลงได้ได้หมดเลย เยี่ยมเลยครับ ตื่นเต้นอยากไปดู 737 แล้ว โอ้เรียนเชิญเลยค่ะที่นักบินนะคะที่นี่เราให้น้องๆคนทั่วไป หรือแม้แต่ผู้ที่เกษียณแล้วเนาะแบบแต่มีฝัน เป็นนักบินอย่างเงี้ยค่ะก็มาบินได้เลยนะคะ เราเปิดรับให้ทุกท่านได้มาสัมผัสนะคะซึ่งปกติแล้วที่นี่นะคะก่อนที่จะพาขึ้นบินเราจะให้นักบินที่ที่เรานักบินนะคะที่เป็นนักบินของเราเนี่ยจะเรียนเชิญมาจากสายการบินนะคะ ก็จะให้บรีฟประมาณ 10ถึงสินาทีอะค่ะ แล้วก็จะสอบถามก่อนว่า่าลูกค้าอยากได้เป็นแบบฟันฟลายเป็นแบบ แบบบินสนุกสนุกบินพอให้ได้สัมผัสประสบการณ์การบิน หรือจะเป็นแบบ education ก็คือแบบเอาตั้งแต่พื้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะประมาณ 15-20นาทีก็วีดกันเลย ในส่วนนี้มีก่อนที่เราจะเข้าไปดู ก็มีในส่วนรายละเอียดของค่าบริการ ว่าจะต้องการใช้บริการเรามีกติกาอะไรยังไงบ้าง เดี๋ยวผมรบกวนแล้วผมจะใส่ไว้ใน description ของของลิงก์ในวิดีโอนี้นะครับ แล้วก็พร้อมลิงก์ด้วยเผื่อคนสนใจจะได้กดมาหาที่สถาบัน โอเคครับ เราไปดู 737 Simulator กันเรียนเชิญค่ะห้องนี้นะคะที่ีห้องนี้ก็เป็นห้องบรีฟส่วนหนึ่งด้วยนะคะ เราก็จะทำการนี้ถ้าสมมติมาแค่สองคนหรือสามคนเราก็จะบรีฟตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นออฟฟิศของทางซิมูเลเตอร์เกาหลีที่เขามาลงทุนค่ะเขาจะมีใช้ที่นี่เป็นออฟฟิศประจำของประเทศไทยนะคะ เรียนเชิญค่ะแหมขอเปิดมุมให้กว้างขึ้นหน่อยครับ ค่ะ ที่นี่นะคะไ l ล g h ิ s i เลเ a อร์โบอิ้ง737 800 NG นะคะ ก็คือเป็นสายการบินเออเป็นเครื่องบินที่สายการบินในไทยส่วนมากเนาะโลคอสเนี่ยค่ะก็จะใช้กันนะคะ ก็จะเป็นนกแอร์หรือไทยไลออนนะคะ ก็คือทั้งสองสายการบินเนี่ย เป็น MOU กันกับทางสถาบันแล้วนะคะ ว่าอันนี้เป็นมุมแบบสว่างๆแต่ว่าหน้าจอนี้นะคะ ก็คือเป็นพาโนรามาเลยค่ะ 180 องศานะคะ ซึ่ง180 องศาเนี่ยเวลาเราเข้าไปนั่งจริงนะคะ เราจะเห็นเลยว่ามันเหมือนขึ้นจริงเลย เพราะว่าเราสายตาเรา มันมองเห็นประมาณนี้เนาะ ก็เลยบอกว่าอ่านั่งปุ๊บสมุตลองลองดูเข้ามานั่งปุ๊บนะคะ เราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในห้องนักบินจริง ๆ นะคะนี่เราก็จะปรับเป็นอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็ ดูว่าขาขาเราต้องถึงเนาะแล้วก็จับอยู่ในท่าที่สบายที่สุดนะคะ ตัวซิมูเลเตอร์นี้นะคะก็เราให้นักบินหลายท่านจากหลายสายการบินนะคะ ที่ที่บิน Boeing 737 NG เนี่ย มาทดสอบหลายท่านเลยนะคะ ซึ่งทุกท่านเห็นตรงกันว่ามีความเหมือนกับของจริง 99.99%เนาะจะมีในส่วนของความหนักของเครื่อง ความแมนนวลอย่างเงี้ย นิดหน่อยที่ที่เครื่องซิมจะเบากว่าหน่อยนะคะ ซึ่งตรงนี้เราตั้งใจนะคะ เพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้สัมผัส ได้ให้คนที่เข้ามาเนี่ยไม่มีความรู้ด้านการบินเลยเนี่ย เข้ามาบินก็บินได้ไม่จำเป็นต้องเนาะบินหนักๆเลยทีเดียว ก็ได้สัมผัสได้บินจริงบินเองได้จับมือบินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ ก็ส่วนตัวผมบินเครื่องบินแบบนี้มานะครับ มีชั่วโมงบินมาอยู่พอสมควรก็มองเห็น ลักษณะท่าทางคือจริง ๆ แล้วก่อนที่เราจะอัดวิดีโอเนี่ยเราได้บินเซสชันกันไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็ผมถือว่าประทับใจเลยนะครับ กับอินสูเมนต์กับเรื่องของคอนโทรลนะครับทั้งหลาย เกี่ยวกับซิมูเลเตอร์นี้ก็ ชื่นชมยินดีแล้วจริง ๆ แล้วอยากให้ให้ผู้ที่สนใจนะครับ มาทดลองใช้บริการเลย ผมรู้ราคาคร่าวๆแล้ว ถือว่าไม่แพงเลยครับ อยากจะแนะนำด้วยก็ เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งเซสชันเกี่ยวกับเรื่องของซิมูเลเตอร์ 737 เนี่ยผมเราตัดตรงนั้นไปแล้วเราไปดูส่วนอื่นๆกันต่อเลยดีกว่า ขอพูดถึงโครงการที่กำลังจะมีขึ้นในในได้เลยครับยินดีเชิญ วันที่ 4 เมษายนนะคะ ทั้งวันเลยเราจะทำเป็นโครงการ One Day Pilot นะคะ ก็คือบินซิม จะไม่ใช่แค่บินเครื่องเดียวนะคะ จะได้บินทั้ง 2 เครื่องเลยในราคาแค่ 3,900 บาทเท่านั้นโอเค น้องตั้งแต่อายุ 5 ขวบขึ้นไป ได้เลยค่ะอายุไม่จำกัดนะคะจะเจ็ดสิบแปดสิบเชิญเลยค่ะยินดีค่ะ ถ้าคุณไหวมีใจรักการบินนะคะ แล้วก็อยากเป็นนักบินเชิญที่นี่ได้ค่ะติดตามได้ในลิงก์ใน description นะครับ เดี๋ยวผมจะลงแปะลิงก์เอาไว้ให้ขอบคุณรับเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อเลย เดี๋ยวพาเดินชมเลยค่ะวันนี้ตอนมีเวลาใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวม็อกกับนะคะ ก็คือเป็นเครื่องยินจริงนะคะ ตัว A Airbus 300 600 นะคะ ซึ่งเราตัดมาครึ่งหนึ่งเลยค่ะ ด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูขึ้นไปดูก่อนเนาะแล้วก็ค่อยครับ A 3 0 0 600นี่ผมเคยบินอ๋อ เป็นของจริงมาเลยใช่ค่ะซึ่งที่นี่ส่วนมากก็กองถ่ายแม้แต่หนังฮอลลีวูดนะคะ ก็มาใช้ที่นี่นะคะเก้าอี้ยังเป็นลายของการบินไทยอันเก่าอยู่พยายามให้เหมือนเดิมมากที่สุดเนาะเพราะเขามีความคลาสสิกมีแบบ เขาเรียกว่าเอกลักษณ์นะคะก็อันนี้ผมพูด เผื่อผู้ที่ติดตามเพิ่มเติมด้วยนะครับ ในส่วนของเคบินถ้าเรามองเห็นแบบเนี้ยการมีทางเดินสองด้านเนี่ย หมายถึงเครื่องบินลำนี้เป็นวายบอดี้แอร์คร์บอ๋ออันนี้เป็น f i r s แล้วก็โมใหม่เป็นใหม่เป็น จะเรียกว่าเป็นห้องประชุมเล็กๆแล้วกันค่ะ ห้องประชุมแต่แต่ถ้าในวิชา in-flight service นะคะของทางวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินของมอธุรกิจบัณฑิตเนี่ย เขาจะใช้ห้องนี้เป็นแกลลี่จำลองก็คือเตรียมอาหาร เตรียมอาหารเตรียมอาหารสำหรับเสิร์ฟ business class นะคะก็คือเตรียมเสร็จปุ๊บมาวางรอเสิร์ฟเนี้ยค่ะเตรียมเครื่องดื่มเตรียมอาหารชงม็อกเทลค็อกเทลก็ว่าไปนะคะประมาณนี้ ส่วนในเรื่องของอุปกรณ์ฉุกเฉิน อะไรต่างๆ ก็จะมีห้องบีฟในอีกส่วนหนึ่งถูกไหมครับ ใช้ที่นี่จริงเลยค่ะ ก็เขาอาอุปกรณ์มาทั้งหมดมาดีมอนอยู่นี่ อันนี้เราก็ใช้ได้นะคะเด็กๆแบบเดี๋ยวจะมีโครงการในอนาคตค่ะ ก็คือเป็นอินไซ g h เซอร์วิสโครงการอินไซ g h เซอร์วิสให้เด็กมาฝึกปฏิบัติการข้างบนเครื่องบินนะคะในอนาคตโปรดติดตามต่อไปนะคะ อันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะก็คืออุปกรณ์จริงเลยค่ะ ก็คือถอดมาจากตัวเครื่องบินเลยนะคะ ใช้จริงทุกอย่างนะคะที่นี่นะคะเราเป็นศูนย์ทดสอบของ TPQI ค่ะก็คือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะของประเทศไทยเลยนะคะ ก็คือใช้ที่นี่เป็นศูนย์ฝึกอบรมเออไม่ใช่ศูนย์ฝึกเป็นศูนย์ทดสอบนะคะเป็นเลเวล 4 ของพนักงงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะก็คือเลเวลสีนี่คืออะไรคือนักศึกษาที่เรียนอยู่ปีสี่ปีที่สี่หรือว่าจบไปแล้วได้หนึ่งปีนะคะ หรือลูกเรือลูกเรือที่บินได้ 1 ปีสายการบินใดก็ได้ สามารถมาทดสอบที่นี่นะคะแล้วได้เซอร์นี้เพื่อรับรองว่าคุณมีความรู้ ขอชื่อใบเซอร์อีกทีครับ ชื่ออะไรนะครับ TPQI นะคะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะระดับ 4 ระดับ 4 ถูกต้องค่ะเรื่องเรื่องอุปกรณ์นี้เดี๋ยวไว้เรามีโอกาสแล้วเราพูดถึงกันอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในภายในเครื่องบินเนี่ยนะครับ ให้ดูจากด้านหัวเครื่องบินสวยนะครับ AB6 A300 600 ยังสวยเหมือนเดิม เข้าไปดูในคอกพิดกัน อันนี้ส่วนนี้คือห้องน้ำ แล้วก็คอกพิดของเครื่องบินที่ว่าที่ถือว่าเป็นเครื่องแม่ เครื่องบินสำหรับฝึกนักบินในรุ่นก่อนๆ แล้ว AB6 เนี่ยถือว่าเป็นการคอกพิดรุ่นแรกของ Airbus การคอกพิดคือตัวจอที่เป็น CRT ที่อยู่อันนี้มันเป็นม็อกอัพแล้วนะครับ ก็ข้อมูลต่างๆ ก็จะพยายามตัวดิสเพย์ผมมีรูปสวย ๆ ของ AV6 อยู่ เดี๋ยวไว้มีโอกาสเราพาไปดูกันอีกที ในแต่ละส่วนตรงนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมครับ เราเคยอธิบายกันไปแล้วก็คงข้าม ๆ ในส่วนนี้ไปดีกว่า เพราะว่าวัตถุประสงค์ของเครื่องบินลำนี้ที่ตัดมาคือจะเป็นในส่วนของการเทรนนิ่งเกี่ยวกับ ด้านของในเคบินและการเซอร์วิส ครับถ้าเป็นในเครื่องบินก็จะไปซิมูเลเตอร์ไปซิมูเลเตอร์เลย ค่ะ ซึ่งถ้าน้องๆสนใจจะเรียนการบินที่นี่นะคะน้องจะได้มีโอกาสทุกคนนะคะ จะได้มีโอกาสได้บินซิมูเลเตอร์ทั้งสองเครื่องเลยค่ะ เพราะว่าเป็นวิชาเลือกเสรีของเรา อ๋อ เยี่ยม แต่ต้องลงให้ทัน เต็มตัวแย่งแย่งกันลงแย่งกันลงค่ะ ใช่ค่ะ เป็นแบบเดิมเลย business class เหมือนเดิมเลยค่ะ เวลาเรามีการเรียนการสอนหรือว่าการอบรมอะไรอย่างนี้เราก็จะขึ้นจอใหญ่ตรงนี้ด้วยนะคะ สามารถมีกล้องติดอยู่ทุกทิศทางเลยค่ะอ่าจะเสิร์ฟอะไรคนทานก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะฉันจะได้ทานอะไรนะชื่อย่อของสถาบัน CADT อันนี้เป็นของวิทยาลัยค่ะสถาบันค่ะสถาบันเอ่อ DAA เนี่ย สถาบันการบิน จะอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นเป็นเทรนนิ่งอาร์มค่ะเป็น ส่วนส่วนของการฝึกอบรมให้บุคลากรภายนอก เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินค่ะซึ่งตอนนี้จะเป็นปอตรีอย่างเดียวนะคะ ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันตอนนี้เราออกมาข้างนอกเครื่องบินแล้วเนาะเมื่อกี้เราไปดูในส่วนของห้องโดยสารนะคะ ตัวเอนจินนะคะเราถอดออกนะแล้วเราก็ นเมองขอเช่าถ่ายพรีเวดดิ้งทำมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมิวสิกวิดีโอยูทูบเบอร์พรีเวดดิ้งอินฟลูเอนเซอร์รูปแบบไหนเราจัดให้ได้หมดเลยค่ะ เดินขึ้นข้างบนได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะขึ้นได้เลยค่ะประตูเครื่องเปิดได้นะคะเมื่อกี้มือเปิดที่ดูอ๋อเปิดได้สามารถเปิดได้เลยก็ไว้สำหรับการในการฝึกเปิดปิดประตูด้วยถูกไหมครับใช่เพราะว่าประตูจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความพิเศษในเรื่องของการเป็นพักท้ายก็เดี๋ยวคนที่มาเรียนก็คงจะเข้าใจนะครับ ผมพูดเป็นคร่าวๆไว้แล้วกัน ก็อันนี้คือ ภาพรวมของห้องซิงข้างล่างตึกมาซื้อเรานะคะด้านหน้าห้องซิงของสถาบันของสถาบันการบินการบิน ที่มหามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับ ประทับใจนะครับ ส่วนตัวแล้วมองว่าอยากให้มีให้อยากให้ธุรกิจการบินมันกลับมาฟื้นตัวแล้วก็ สามารถที่จะดำเนินธุรกิจกันไปได้ ผมคิดว่าปลายปีนี้น่าจะโอเคแล้วนะ แล้วก็ กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็สถาบันการบินต่างๆ เหล่านี้ครับจะเป็น หัวใจหลักสำคัญในการพัฒนาการบินของประเทศไทยในอนาคต อ่า มีเรื่องของตัวการโดดสไลด์ เป็นรัวเลนนะคะ อันนี้เป็นจำลองดูว่าเลนก็คือสามารถกระโดดลงมาพร้อมกันได้สองคนสองสองทางต่อต่อต่อต่อกัน ครับ ซึ่งเราวางแผนนะนคะเราจะทำดอเทนเนอร์ตรงด้านบนด้วยค่ะอ๋อซึ่งก็ูกระโดดได้เลอเทนเนอร์ก็คือเปิดแล้วกระโดดให้มันมีการซิมูเลตว่ามีลมด้านนอกหน้าต่างเปิดขึ้นมาอ่าไฟ มีน้ำมีอะไรยังไงจะเปิดเยี่ยมครับ โรโดมค่ะ หรือว่าการจำลองวิทยุการบินนะคะ ว่าเขาทำงานกันยังไงอยู่พี่พี ATC นั่นแหละค่ะเชิญค่ะกำลังวันนี้มีการเรียนการสอนอยู่พอดีนะครับนี่จะเป็นอีกตึกหนึ่งของเราค่ะเรามีทั้งหมด3ตึกใหญ่ ๆ ค่ะตึกเรียนนะคะตึก็ดสวัสดีครับ สวัสดีครับขอแอบดูการเรียนการสอนในโรงรนะแอบดูนิดนึง ออนุญาตค่ะจาร์คิวสวัสดีค่ะค่ะกัปตันโสพลค่ะ จากเพจค่ะไพลอตบุ๊กค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับอชมอ่ะออเยอ๋อกำลังบีฟพักเบรกอยู่ใช่ไหมครับพักเบรกอยู่ presentation เกี่ยวกับ case study ครับ อ๋อ วันนี้เป็น c a s e s t u d y เรื่องอะไรครับ อ๋อ accident ของ aircraft ทั้งหมดเลยนะครับ เรื่องใหญ่ๆ เรื่องเรื่องอาราด้าตกที่สุพรรณเครื่อง mid air collision ที่ รัสเซียกับ DHL สิงคโปร์แอร์ไลน์ขึ้นปิดทางวิ่งที่เช็คแล้วก็อาทิตย์เกียงใครเช็คเยอะครับ แล้วก็คนเนี่ยวันนี้วันนี้คนต่อไปจะเป็นจะมีม็องอัพในส่วนของภาพพื้นที่รันเวย์วิชาวิชาอ็มครับวิชาแอร์ r a ฟ f ม c m a n มนแต่ว่าวิชาเด็กช่วงนี้ยังไม่ได้เรียน เพราะว่าแต่ก็มี 13-14คนผมก็เลยจัดมาเรียนห้องเด็ก น่าจะมีพกไอราฟิกคอนโทรเลอร์่นี่ครับนี่คือหอมังคับการบินเราก็จะเห็นลายหมากรุกแบบนี้อยู่ข้างบนมีแอนมีรันเวย์แท็กซี่เวย์แล้วมีมีวอลคอยคอนโทรลกันอยู่มีคอนโทรลมีนักบิน พอดีผมผมเป็นคนสอนรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะผมมาจากบริษัทวิทยุกัน โอ้ยินดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ แล้วก็แอ รีไทายมาแล้วหลายปีแล้ว ก็มาถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆ ได้ความรู้ที่ประสบการณ์ที่เรามีอยู่ จะได้สืบอย่างน้อยสืบทอดกันต่อไปของไอ้เรียกว่า Fire Operation Management เนี่ยนะครับก็จะลึกในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินโหลดนะครับทุกอย่างเลย น้ำมัน ไฟแพลนแอร์ทราฟิกมันอย่างน้อย เราก็มีห้องเราเรียกว่า Aerodrome Control Service เขาไปทำงานก็จะรู้เครื่องบินเขาจอดอยู่ตรงไหนกำลังพุชแบ็กกำลังแท็กซี่วิ่งขึ้นหรืออะไรทั้งหลายเขาจะรู้อย่างน้อยเป็นพื้นฐานถึงแม้ว่าจะไม่มากไม่เท่าสถาบันการบินที่เขาเรียนเยอะกว่าเราแตเราแบบของเราจะ cover ในเรื่องของ flight operation management ด้วยครับ ขอบคุณมากครับผมขออนุญาตนะครับขอบคุณครับ